นี้ี่เรียงเริ่มให้น้ำแล้วครับให้มน้ำมันป่วยแล้วพักยกพักยกพักให้สาวนางนางลำได้ทานน้ำประดาพี่น้องทานน้ำใครไม่เหนื่อยไม่ต้องลงพี่น้องครับให้น้ำไก่นะบอกให้น้ำไก่บ้างผมกินเนี่ยท่านเจ้าภาพบอกว่าอากาศมันเย็นจังหวะช้าไม่ต้องเล่นเยอะทีนี้ทางลำบงถ้าไม่แจกจังหวะเลยมันจะเสียทางลำบงเราก็เอาเป็นว่าเพลงแรกของแต่ละรอบ เป็นการแจกจังหวะแล้วกัน หลังจากนั้นจะเอาจังหวะที่มีความไวมาใส่ให้บรรดาพี่น้องมีความสนุกอันนี้ก็ถือว่าตามใจผู้จัดอาจจะไม่ได้ขัดใจผู้รับ เพราะพี่น้องก็ชอบแบบนั้นเพราะลมมันเย็น ลมมันเย็นท้ายทะเลลมเย็น โอ้โหอย่าให้เหลาเลยท้ายทอยเย็นบ้างลูกยิ่งวยผมยาวมาเขาบอกการลำบงนั้นมันดีต่อสุขภาพครับ เพราะว่าเขาเรื่องร่างกายมันก็ได้หัวใจก็มีความสุข เออทุกคนที่เป็นคนไข้ติดเตียงก็ตอนแรกอ่ะ ใครชวนมาลำบอกกูไม่ไปกูไม่ไหวอายชาวบ้านพอพอมาได้ลำสองรอบสามรอบจากจากคนที่เป็นคนไข้ติดเตียงตอนนี้ไม่อยู่ติดบ้านแล้วอ้วเ็นว่ามีลำบงไหนหมอรถเผาลเป็นผมผมก็อยากตะเกียกตะกาย เออมันได้าสุขภาพมันขึ้นมาจากก่อนเลยคนเราคุยกันจะคุยกันลำกินน้เำนี่จะหาว่าทรมานลูกสาวเขา ใรจะปูนยาแนวเสียชื่อทางปากก็เชิญตามสบายเลยหนูเ่าถึงนปูนยาแนวเลยทำไมอ่ะ โอ้โห มันหนาไปอ้าไปหนาจะอยู่เล่นสีชั่วโมงยืมบอกการลำลาบ้านมันยังเนี่ยเขาเล่นกันสีชั่วโมงเลยไอ้ฉานางหลังตายฉาเรื่องอะไรอ่ะ เขาได้ติดกันทุกคน แล้วเราอ่ะนักร้องโอ้ยเดี๋ยวจะพาเขาร้องให้หลังไปนักร้องไปไม่ได้เพราะมันวางคลองเนี่ยเมื่อกี้ไปรับไปรับโทรศัพท์ร้านฝากโทรศัพท์ไว้กูเกือบ